ไฟฟ้ามันหันมันน้อยดีดีกว่าพิยงพนังเล่นเกมเนี่ยกดหลังกันลดหลังถึงว่าให้ไม่ลดหลังอิสมาเลอิสมา sih Tunggu satu titik.